ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้า นำพาให้คนในสังคม ตื่นตัวและตระหนักในการใช้งานสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามา ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การแสวงหาผลประโยชน์ก็ทำได้ง่ายเช่นกันทำให้เกิดทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้แนวทางที่ดีที่สุดทุกคนควรตระหนัก ถึงจรรยาบรรณในหน้าที่และสิ่งที่สมควรจะทำและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรม เพื่อให้การค้าออนไลน์ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานที่สำคัญในด้านจริยธรรม ในการทำการค้าออนไลน์ มีดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลของธุรกิจที่ทำการเผยแพร่ออกไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือข้อมูลของบริษัทเอง จะต้องเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 2. ความโปร่งใส ข้อมูลที่มีอยู่จะต้องโปร่งใสอย่างที่สุด และสามารถตรวจสอบได้ เช่น ข้อมูลการติดต่อ ทะเบียนการค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่ง และการรับประกันสินค้า 3. ความลับและความเป็นส่วนตัว การทำการค้าออนไลน์ต้องมีการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นความลับ และนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลยินยอมแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการรักษาข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย สำหรับประเด็นด้านจริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ ที่พบบ่อยๆ ในปัจจุบันได้แก่ ประการแรก ผู้ประกอบการต้องมีจริยธรรมในการตั้งราคาสินค้า จะพบว่าผู้ขายบางรายใช้กลยุทธ์ตั้งราคาสูงสูงแล้วทำเป็นว่าลดราคาสินค้าลงมา โดยเฉพาะในสินค้าที่ผู้ซื้อประเมินราคาได้ยาก เช่นเครื่องสำอาง เมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงาม แต่ข้างในบรรจุคุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไว้มากน้อยแค่ไหน ผู้ซื้อจะไม่มีวันรู้เลย จนกว่าจะได้เกิดการใช้จริง แล้วค่อยประเมินถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เพราะฉะนั้น จริยธรรมทางด้านการค้าออนไลน์ ทางด้านการตั้งราคา และคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญ จริยธรรมสำหรับการค้าออนไลน์ประการต่อมาก็คือ การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา และวิธีการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ในโฆษณา ควรมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้มีการส่งสินค้าแล้ว ด้วยเลขทะเบียนพัสดุอะไร ซึ่งเมื่อมีการจัดส่งแล้วลูกค้าจะได้ติดตาม สถานะของพัสดุ ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่ง และเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ควรมีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่ง หากมีการชำรุดหรือสูญหายจากการจัดส่ง ประการสุดท้ายของจริยธรรมการทำการค้าออนไลน์ ก็คือต้องไม่โฆษณาเกินจริง ไม่โกหกหลอกลวง สร้างความคาดหวังที่เกินไปกว่าความเป็นจริงของสินค้า จะพบได้ว่าสินค้าประเภทสุขภาพ อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง มักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง เช่นขาวขึ้นใสขึ้นภายใน 3 วัน 5 วัน แล้วก็ตกแต่งภาพให้ดูน่าเชื่อถือ ดังนั้นร้านค้าจะต้องตรวจสอบ สินค้าที่นำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนผสม ในตัวผลิตภัณฑ์ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้ มีออยกำกับสินค้า และมีการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง ไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกสินค้าจากผู้อื่นมาขาย จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า จริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติ เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกผิด ชอบชั่วดี คิดถึงใจเขาใจเรา แต่ที่มีปัญหาทางด้านจริยธรรมของผู้ประกอบการเกิดขึ้นในสังคม ก็เพราะขาดสามัญสำนึก ขาดคุณธรรม ขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ จะต้องมีความตระหนักและทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ดี เพื่อให้การทำธุรกิจมีความโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ